ประโยค Si ce produit vous intéresse, il coûte 500 bahts. แปลว่า ถ้าคุณสนใจสินค้านี้ สินค้านี้ราคา 500 บาท เป็นประโยคที่ใช้คำกริยา intéressé ที่ตามด้วยคำตรงโดยปกติจะแปลว่า ทำให้ใครสนใจ แต่เนื่องจากภาษาไทยไม่นิยมใช้โครงสร้างนี้ จึงแปลว่า ถ้าคุณสนใจสินค้านี้มันราคา 500 บาท นักท่องเที่ยวถามว่า Est-ce que je peux avoir une remise หรือ Puis-je avoir une remise และตามตัวอักษรคือฉันสามารถมีการลดราคาได้หรือไม่ ก็คือฉันจะได้ลดราคาหรือไม่ วิธีการต่อรองราคาในภาษาแต่ละภาษา อาจจะมีวิธีการพูดหลากหลายแบบ